พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน เทคโนโลยี พลังงานแสงอาทิตย์เข้มข้น พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานตามธรรมชาติ โดยปัจจุบันมีเทคโนโลยี พลังงานแสงอาทิตย์เข้มข้นที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ก็มีต้นทุนทางวัสดุ และเทคโนโลยีที่สูงมากครับ เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตนักวิจัยไทยจึงได้ทำการศึกษา การใช้วัสดุนาโน จนเป็นผลสำเร็จ และมีการใช้งานได้จริงแล้วครับ เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เข้มข้น หรือ CSP เป็นเทคโนโลยีการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่มีต้นทุนทางวัสดุ และเทคโนโลยีที่สูงมาก การใช้กราฟินจากการพ่นเคลือบ เป็นวัสดุดูดซับความร้อน จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยลดต้นทุน ทีมนักวิจัยนาโนเทคสวทช จึงทำการศึกษาการใช้วัสดุนาโน เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของอนุภาคกราฟิน โดยได้พัฒนาสูตรสำหรับการเคลือบท่อที่ไม่หลุดลอก ทนอุณหภูมิได้ 500 องศาเซลเซียส เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับความร้อนได้ดีมากขึ้น สามารถใช้งานได้จริงสำหรับการผลิตไอ้น้ำยิ่งยวดโดยมีการติดตั้งและทดลองใช้งานจริง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 ณ โรงงานต้นแบบการผลิตพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซา วิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทค สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000